您好，欢迎来代卡图市警察局。您好，欢迎来代卡图市警察局。这里就可以。请问您怎么了？有人偷了我的护照。时间、地点。昨天在上泰百货。好的，请填好这个表格。 สำหรับบทเรียนที่ 8 ตอนที่1นี้เจ้าหน้าที่ตำรวจประจำสถานีตำรวจภูธรเทศบาลเมืองกระทูกล่าวต้อนรับนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวถามว่าจะแจ้งความได้ที่ไหน เจ้าหน้าที่ตำรวจนอกเครื่องแบบตอบว่าสามารถแจ้งความกับเขาได้เลยและถามว่าเป็นการแจ้งความเกี่ยวกับเรื่องอะไร นักท่องเที่ยวตอบว่าถูกขโมยหนังสือเดินทางเจ้าหน้าที่ตำรวจถามว่าถูกขโมยเมื่อไหร่และที่ไหน นักท่องเที่ยวตอบว่าเมื่อวานที่เซ็นทรัลเฟสติวัล เจ้าหน้าที่ตำรวจขอให้นักท่องเที่ยวกรอกแบบแจ้งความเอาไว้เป็นหลักฐานสำหรับประโยค您好欢迎来到塔图市警察局แปลว่าสวัสดีครับ สถานีตำรวจกระทู้ของเรายินดีต้อนรับ คำว่า你好แปลว่าสวัสดี คำว่า欢迎แปลว่ายินดีต้อนรับ คำว่า来到แปลว่ามาถึง คำว่า哈图市แปลว่าเมืองกระทู้ภาษาจีนจะเรียนคำว่ากระทู้เมือง คำว่า警察แปลว่าตำรวจ คำว่าจีแปลว่าสถานี สำหรับประโยค您好请问我在哪里可以报案แปลว่าสวัสดีค่ะดิฉันแจ้งความได้ที่ไหน คำว่า您好แปลว่าสวัสดี คำว่า请问แปลว่าขอเรียนถามหรือขอถาม คำว่า我แปลว่าฉัน คำว่า在แปลว่าที่ คำว่า哪里แปลว่าที่ไหน คำว่า可以แปลว่าได้ คำว่า报案แปลว่าแจ้งความ สำหรับประโยค 这里就可以。请问您怎么了？แปลว่าแจ้งความที่นี่ได้เลยครับ เป็นเรื่องอะไรครับคำว่า这里แปลว่าที่นี่คำว่า就แปลว่าก็คำว่า可以แปลว่าได้คำว่า请问แปลว่าขอเรียนถามหรือขอถามคำว่า您แปลว่าคุณคำว่า怎么แปลว่าอย่างไร คำว่าละแปลว่าแล้ว ประโยคนี้มีความหมายว่าเกิดอะไรขึ้นกับคุณ สำหรับประโยค有人偷了我的护照แปลว่ามีคนขโมยหนังสือเดินทางของฉัน คำว่า有แปลว่ามี คำว่า人แปลว่าคน คำว่า偷แปลว่าขโมย คำว่า了แปลว่าแล้ว คำว่า我 แปลว่าฉันคำว่า的แปลว่าของคำว่า护照แปลว่าหนังสือเดินทาง สำหรับประโยค时间地点 แปลว่าเมื่อไหร่และที่ไหน คำว่า时间แปลว่า เวลา ในที่นี้คือถามว่าเกิดขึ้นเมื่อไหร่คำว่า地点แปลว่า สถานที่ ในที่นี้หมายถึงเกิดขึ้นที่ไหนสำหรับประโยค昨天在上海百货แปลว่าเมื่อวานที่เซ็นทรัลเฟสติวัลคำว่า昨天แปลว่าเมื่อวานคำว่า在 แปลว่าที่คำว่า上海แปลว่าเซ็นทรัลคำว่า百货แปลว่าห้างสรรพสินค้าสำหรับประโยค好的请填好这个表格แปลว่าโอเค กรุณากรอกแบบฟอร์มนี้นะครับคำว่า好的แปลว่าดีหรือโอเคคำว่า请แปลว่าขอหรือช่วย คำว่าเทียนแปลว่ากรอบ คำว่าาแปลว่าดีหรือเรียบร้อย คำว่าเจอแปลว่านี้ คำว่าเกเป็นลักษณะนามที่เป็นชิ้นหรืออัน คำว่า表อแปลว่าแบบแจ้งความหรือแบบฟอร์ม